ต่อไปนะครับจะเป็นการสาธิตการติดดีคอแบบขูดนะครับ อุปกรณ์เลยนะครับก็จะมีสกอตเทปนะครับถ้าเป็นแท่นแล้วก็มีตัวตัดสกอตเทปนี้ก็จะใช้งานค่อนข้างง่ายหน่อยนะครับนะครับ แล้วก็ดีคอแบบขูดนะครับแล้วก็อาร์ตไนท์นะครับแค่นี้เอง วิธีการนะครับอันดับแรกเลยนะครับตอนที่เราได้ดีคอขูดมาเนี่ยก็จะเป็นแผ่นดีคอขูดข้างบนใช่ไหมครับ แล้วก็จะเป็นแผ่นกระดาษด้านหลังนะครับ ให้ท่านนะครับทำการแปะให้มันอยู่ด้วยกันนะครับทำการแปะให้มันอยู่ด้วยกันนะครับ อย่าให้ มันไปโดนส่วนของอที่เป็นดีคอนะครับตัดไปด้านหลังนะครับ ให้ทั้งสองแผ่นนะครับแผ่นที่เป็นดีคอนะครับกับกระดาษที่รองด้านหลังเนี่ยให้อยู่ด้วยกัน ใช้แบบนี้นะครับ โอเค หลังจากที่เราแปะนะครับตัวสติกเกอร์อีคอลที่เป็นแบบขูดนะครับ กับแผ่นด้านหลังแล้วนะครับ ก็ ทีนี้เราก็จะมาตัดอีคอลที่เราต้องการกันนะครับ ทีนี้ผมจะตัดส่วนที่เป็นตัวอักษร ตัวอักษรญี่ปุ่นนี่นะครับ ตัดไปแปะกับชิ้นงานนะครับ ระวังนะครับ ระวังจะไปตัดโดนตัวรีคอตัวอื่นนะครับ หลังจากตัดแล้วเนี่ยก็ให้ใช้สกอตเทปนะครับ สกอตเทปนะครับดึงออกมาเท่าที่จะสามารถ cover ปิดคุมชิ้นงานของท่านได้นะครับเราก็ แปะลงไปนะครับตรงส่วนที่เราตัด หลังจากนั้นก็ดึงออกมานะครับ ดึงออกมา มันก็จะติดมากับสกอตเทป ที่เราตัดเมื่อกี้นะครับ หลังจากที่มันติดกับสกอตเทป ที่เราตัดเมื่อกี้แล้วนะครับ เราก็เอามา ติดกับชิ้นงานนะครับครับเมื่อเราใช้สกอตเทปนะครับเอาลอกบีคอติดออกมาแล้วนะครับแบบนี้นะครับ ก็ให้มาเล็งที่ชิ้นงานนะครับบีคอขูดบางอันนี่จะเหนียวกว่าบางอันนะครับให้ท่านเล็งให้ดีนะครับบางทีเชือกอันที่เหนียวเหนียวเนี่ยติดไปปุ๊บมันอาจจะติดชิ้นงานเลยก็ได้ แต่บางอันก็ต้องขูดก่อนให้ติดชิ้นงานนะครับ ก็ให้เล็งเล็งแล้วก็ติดลงไปในชิ้นงานนะครับตรงที่ส่วนที่คิดว่าโอเคตรงแล้วนะครับ ก็ติดไปแบบนี้นะครับสกอตเทปปุมให้อยู่นะครับ หลังจากนั้นนะครับก็ใช้ของผมนี่จะใช้ปากคีบนะครับในการขูดนะครับบางท่านก็อาจจะใช้ปลาย ากกาแหลมๆก็ได้นะครับในการขูดนะครับ ขูดแบบนี้นะครับ ต้องขูดให้ทั่วนะครับ ให้ทั่วนะครับ ถ้าเกิดขูดไม่ทั่วเนี่ย บางทีดีคอเนี่ยอาจจะขาด แล้วก็จะไม่สวยนะครับ เมื่อท่านคิดว่าทั่วแล้วนะครับ ก็ให้ลอกออกนะครับแบบนี้ครับดีคอก็จะติดที่ชิ้นการ แบบนี้นะครับสำหรับการสาธิตการติดดีคอวันนี้ก็ขอจบแค่เพียงเท่านี้นะครับ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับ สวัสดีครับ